วันนี้มาเจอกับเกมใหม่ล่าสุดของค่ายพีจีนะเพื่อนๆนะ อัศจรรย์ทอแอไม่ว่าหลายคนอาจจะเคยเล่นแล้ว แต่ว่าที่ฉันยังไม่เคยเลยนะจ๊ะ สักกเถื่อนหนึ่งวันนี้พาทุนมาที่พันเจ็ดสิบสองเคยไปลองๆ แต่มันก็งงๆอยู่นะซึ่งตอนนี้ก็ยังงงอยู่นะคะแต่ว่าศึกษามาหย่อมหนึ่ง รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้นะ จะเป็นตัวที่แพงที่สุด ไม่มีสเกตเตอร์และโบนัสใดๆทั้งสิ้น นะจ๊ะ มารุนตัวคุณขอบขอบอุ้ยขอบขอบข้างๆหกบาทยังดีอยู่ ยังดีอยู่ ไม่ต้องรุนสเกตเตอร์รุนนะจ๊ะเพราะว่าไม่มี คุณยี่ป้าโอ้ยคุณยีบป้าเพื่อนเอาละ เริ่มคือเขิมละุ๊้ยวาย นก นกว๊ายนกว้าว ว้าวคุณน้อยแน่เลยอะเมื่อกี้เริ่มดูตกใจอยู่อุ้ยคุณสองบอ้วินกอีกแล้ว มา ไม่รู้ไรนอกจาบนกนะจ๊ะ นอกจากนกตัวเดียวเลย อึ๊บอึ๊บอึ๊บขอคุณหนักโอ้โหคุณห้าโอ้ พอเป็นนกนี่มันคูณแบบ อุ๊ยนกอีกแล้วอ่ะกาฉันเจอนกบ่อยมากเลยกาว้าวว้าวฮึบอุ้ยเต็มแถวได้อย่างนี้ อย่างนี้ถือว่าเต็มแถวคือบอลูนตัวคูณอย่างเดียวเลยนะจ๊ะ ตึบตับตึบ ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ นะจะแพงหรือเปล่าคูณหกได้ยี่สิบคูณหกไม่น่าจะแพงนะ ไอตัวเขียว ได้ตัวเขียว ไม่มีตัวคูหรอแหมแอเราก็รออยู่ คาราคาซังคาใจไงก็ไม่รู้นะคาราคาซังคาใจอ่ะเรื่องเรื่องคือไม่มีสเก็ตเตอร์ให้หลุนนะจ๊ะ เออ อ่ะโอเค ยังถือว่าดี ยังถือว่าดียังถือว่าบ่วงนะเพื่อนนะ ไหนเรา เราลองเพิ่มเบ็ดดูเผื่อหูว้าววายคู่มันหล่นดีนะมันหล่นง่ายอยู่นะเพื่อนนะ แต่ว่าเราม่รู้ตั้งตัวคนข้างนั่นแหละมันเหมือนเขี้ยวไงไม่รู้อะ เนี่ยคุณสองก็โถเอ้ยสู สูหนูแม่ยังดีนะ ที่บวกก็ไม่บวกนี่แบบหัวเสียเลยนะเกมมันก็ เอ ไม่ค่อย ไม่ค่อยประทับจิตเท่าไหร่อ่ะหรือว่าเราเป็นแบบว่า ยุคเดิม เราเป็นแบบยุคเดิม ชอบเล่นเกมแบบลายเดิมๆนะอึ๊บ ยังดีนะยังมีตัวคูณหล่นลงมาอ่ะสำหรับเกมนี้ก็ประทับใจที่มันบวกสำหรับวันนี้นะ แต่ถ้าให้เล่นต่อก็คือเล่นแหละ พอรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากมายนะ เรามาลุ้นตัวคูณด้วยแหละ อืม ว้าว ดอกนี้สัญญาจะเป็นเด็กดี บอกเลยตัวคูณหล่นลงมายี่ห้าป๊อปป๊ปว้ายโอ้หน้าปะโตอารมณ์เสีย ว้าว มาสำหรับเกมนี้ จัดไปว่าบวกง่าย จัดไปว่าบวกง่าย แต่ส่วนตัวชอบเป็นเกมเก่ามากกว่านะจ๊ะ อกันแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากไลค์ฝากแชร์ ฝาก subscribe กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะบายบาย